ในกรุงมิถิรานคร ทรงมีปณิธานที่จะบำเพ็ญอธิษฐานนบารมี อธิษฐานใจที่จะปกครองแผ่นดินโดยธรรม สั่งสอนอาณาประชาราชให้ตั้งอยู่ในธรรม ให้บ้านเมืองร่มเย็นเป็นสุข แม้เหล่าเทพทั้งหลายจะเชื้อเชิญพระองค์ ในทิพยสมบัติก็ไม่ปรารถนา อธิษฐานในใจที่จะทำบุญกุศลด้วยพระองค์เอง ในมิราชาดก ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกขุทกนิกายชาดก มหานิบาตและอัตถกถามหานิบาตขณะตรัสเล่าเรื่องเนมิราชนั้น พระพุทธองค์ประทับอยู่ที่พระราชอุทยานอัมพวันของพระเจ้ามคคเทวราช ทรงอาศัยกรุงมิถิลานครแคว้นวิเทหะนั่นเอง สำหรับบินทบาท ในเวลาเย็นวันหนึ่ง พระพุทธองค์พร้อมด้วยหมู่พระภิกษุสงฆ์เป็นจำนวนมาก เสด็จจาริกผ่านไปในพระราชอุทยานอัมพวันนั้น พระพุทธองค์ทอดพระเนตรภูมิประเทศแห่งหนึ่ง เป็นสถานที่ร่มรื่นเย็นสบาย ทรงประสงค์จะตรัสเล่าเรื่องในอดีตชาติของพระองค์ ให้หมู่พระภิกษุสงฆ์ฟัง จึงทรงแย้มพระโอษฐ์พระอนุนเถระทูลถามถึงเหตุที่ทรงแย้มพระโอษฐ์จึงตรัสว่าอานนท์ภูมิประเทศนี้ เราเคยอาศัยเจริญฌานเมื่อครั้งเกิดเป็นพระเจ้ามคะเทวราชา แล้วก็ส่งทอดพระสุรเสียงนิ่งโดยดุษณีอยู่ครู่หนึ่ง หมู่พระภิกษุสงฆ์กราบทูลวิงวอนให้พระองค์ตรัสเล่าเรื่องพระเจ้ามคะเทวราชให้ฟัง จึงประทับนั่งบนอาสนะ สำหรับพระพุทธเจ้าที่พระพิสุสงฆ์ปูเตรียมไว้ เริ่มตรัสเล่าเรื่องราวอดีตชาติของพระองค์ เมื่อครั้งเกิดเป็นพระเจ้ามคเทวราชาประถมบรมราชวงศ์นักบวช ในอดีตชาติ มีพระมหากษัตริย์พระนามว่า มคเทวราช ครองราชสมบัติในกรุงมิถิลานครแหวนวิเทหรัฐ พระองค์ทรงอยู่ในวัยเยาว์เล่นสนุกสนานเรลิดเรลินอย่างพระราชกุมารอยู่ประมาณ 84,000 ปี หลังจากนั้นจึงได้รับการอภิเษกเป็นสมเด็จพระมหาอุปราชอีกราว 84,000 ปี เมื่อพระบิดาสิ้นพระชน จึงได้ขึ้นครองราช เสวยราชสมบัติเป็นเวลา 84,000 ปีครั้นขึ้นครองราชสมบัติทรงรับสั่ง พนักงานปูสามมาลาไว้ว่า เมื่อใดก็ตาม ที่เห็นผมบนศีรษะของพระองค์ งอกให้บอกพระเจ้ามคคเทวราช ทรงประคองแผ่นดินด้วยทศพิษราชธรรมเสมอมา ครั้นการต่อมา เจ้าพนักงานภูสามาลา เห็นผมงอกบนพระเศียรของพระองค์แล้ว จึงกราบทูลให้ทรงทราบ พระองค์รับสั่งให้ถอนด้วยแหนบทองคำวางไว้บนพระหัตถ์ ทรงทอดพระเนตรเห็นผมงอกแล้ว เหมือนเห็นความตายปรากฏอยู่ที่พนราชทรงดำริว่า ถึงเวลาที่จะต้องบวชแล้ว จึงพระราชทานบ้านสวย ให้เจ้าพระนักงานปูสามาลา แล้วตรัสเรียกพระโอรสองค์โตมาตรัสมอบราชสมบัติว่า ลูก จงรับราชสมบัติปกครองบ้านเมือง พ่อจะบวชพระโอรสทูลถามถึงเหตุที่ทรงประนวด พระองค์จึงตรัสว่า ผมหงอกบนศีรษะของพ่อ เป็นเทวทูตมาปรากฏบ่งบอกให้รู้ว่า พ่อแก่แล้ว จึงเป็นเวลาที่พ่อจะต้องบวช พระองค์ทรงอภิเสกพระโอรสไว้ในราชสมบัติกล่าวสอนว่า แม้ตัวลูกเอง เมื่อเห็นผมหงอกอย่างนี้แล้วก็ควรบวชแล้วเสด็จออกจากพระนคร ทรงประนวดเป็นฤาษี เจริญพมวิหารธรรมสี่ตลอด 84,000 ปี ก็สิ้นพระชน ไปเกิดในประมโลก แม้พระมหากษัตริย์ ผู้เป็นราชโอรสของพระเจ้ามคเทวราชองค์ต่อๆมา ก็ปฏิบัติตามปฐมบรมมหากษัตริยาธิราชสืบต่อมายาวนานเกือบ84,000 องค์ พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ ทอดพระเนตรเห็นเส้นผมบนพระเศียรงอกแล้ว ก็ทรงประนวดในพระราชอุทยานอัมพวันแห่งนี้ เจริญประมวิหารสี่ครั้นสิ้นพระชนก็ไปบังเกิดในพมโลก